สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกริติสันนะครับ ก็สงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทำไมวันนี้มันไม่มีเสียงครับ เพราะผมปิดเสียงไปนะครับ ตอนเข้านะครับก่อนเข้านะครับ วันนี้เขาบอกว่ามีอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์เก็บตัวอะไรสักอย่างครับ เดี๋ยวผมไปดูนะครับ เย้อะไรเนี่ยแล้วนึกผมไปเปิดเสียงก่อนไม่มันนะครับ มาการองกระต่ายโฟนี่คูณสองตัวเลยหรอแย่นะครับไหนไหนมาดูซิมีอะไรนะครับเฮ้ยไม่มันแล้วไม่มีเสียงเพลง ของขวัญคัพเค้กแสนหวาน มาตะลองกระต่ายคูนี่คูณสองไม่รู้ว่ามีอะไรนี่ครับเเสียงกับเราเสียงเสียงเปิดเปิดโอ้คปยดีหน่อยนะครับ ก็ถ้าใครไม่ได้ไปแอดไลน์ผมนะครับ อะไรวะ ไลน์เฟซบุ๊กผมนะครับก็เชิญได้นะครับก็กิจทีวีนะครับพิมในกิจทีวีนะครับ ใน Facebook นะครับ ว่า YouTube ก็จะเจอช่องของผม นะครับชแนลของผมครับ แล้วก็ อย่างสุดท้ายนะถ้า ถ้าสมมุตินะครับตอนนี้ผมก็ลิงก์ ทำเว็บใหม่เรารับสำหรับ o w w w k i d t v c o m นะถ้าคุณเข้าไปคุณก็จะเจอ YouTube ผมนะครับ โอเคนะครับ ก็แชร์ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ มาดู มาตะลองกระต่ายคูนี่ อะไรครับโอ้โหนี่ครับ เจ็บปากครับ ร้อนในคัพเค้กแสนหวาน นะ พวกนี้ เอามาทำอะไรนะครับ ที่งมีเยอะอยู่นะ พวกนี้นะครับ โอเคนะครับ ก็วันนี้เขาบอกว่ามีอีเวนต์พิเศษครับ เดี๋ยวไปดูกันนะว่าอีเวนต์อะไรนะครับเดี๋ยวครับ ค่อยมั่นหน่อยครับนี่นะครับก็คือด่านหัวหน้านะครับ หรือว่าด่านสีแดงๆนะครับบางด่านนะครับมันจะมีอีเวนต์นะครับ เช่นนี้ครับมันจะมีคำว่าอีเวนต์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเจริงๆอีเวนต์นะอีเวนต์เพราะว่างานนะครับว่าจัดงานอะไรสักอย่างทำไมมีมีแค่มีแค่สองหนึ่งหกเดียวเลยเหรอไปดูนะครับว่ามีด่านอื่นหรือเปล่านี่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบสองหนึ่งหกนะครับ ตรงไหนอีก นี่นะครับ144นะครับ ผมไม่ไปหาตีแถว180นี่แหละครับ เพราะว่าตีง่ายกว่าครับ แม้ว่า144ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันกว่า ก็ไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ มีถึงดันหนึ่งเลยปะเนี่ย โอ้โห ตรงนี้ก็มีไหมต่ำๆก็มีนะครับ โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะโอกาสได้ยาก แต่ดาสามที่ผมเลยนะครับเดินนี่นะครับ คือตัวนี้ครับห้าดาวครับเป็นตัวใหม่เนี่ โูเดียวกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปตีด่านร้อยแปดสิบครับเพราะว่าตีง่ายกว่าสองหงครับของผมนี่ผมควรจะตีผ่านครับนานมาก ก็ไปตีก่อนครับรอบหนึ่งนะครับรอครับรอแดนแดนแดนแดนแดนแ่นต่ตาแต่ไม่รอบไปต่อครับเราก็ตีต่อเนี่ยครับเนี่ย เราได้หรือเปล่ากระถางเอ๋ยเออ แต่ก่อนเกลียดตัวนี้มากครับ กระถางครับ มันเพราะมันเป็นสเปรชไก่มากครับไปเพิ่มตัวไปซีโรเช็คไปหร้ไอ้บอสตัวไหนมากลัวไหมเรียบร้อยนะครับสบายนะครับสบาย ดูโอ้โหได้สอนแทนนะโอเคครับก็ไปดูครับ มีคนบอกว่าตัวนี้ครับสามารถแปลงร่างได้จากโคบี้นะครับโคบี้นะครับนี่ตัวไหนนะครับนี่ผมมีโคบี้แล้วนะครับสี่ดาว แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมมาสเตอร์หรือยังครับโคบี้นี่นะโคบี้ผมมาสเตอร์แล้ว โอ้อัพเกรด เลย นะ แบบนี้พลังคือโกรธ นะครับ โอ้ยแย่เฮ้ยยังไม่สุดเลยเหรอ โอ้ยแย่ อัพไปก่อนเลยนะครับ ไปดูกันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างตัวอย่างไรนะครับ หาไม่ได้ก็เอาอย่างนี้ แล้วกัน นะ ครับ Evolution Success Ice Cream Kobe ทำไมไม่โคบี้กินไอติมอับโอเคครับ ยังไง ก็ดี นะครับ ไปดูกันนะครับว่ามันมี มันเป็นตัวอย่างไรนะครับตัวนี้ครับไปดูกันอ่านนิดนึงนะครับ ผู้ชายอบอุ่น ผู้ชายเหรอเนี่ยบราวเออใช่ใช่ที่ทำทำไอศครีมไว้เดย์เพื่อแฟนสาวที่คบกันมา100 วัน โอเคนะครับ บางคนจะคิดว่าเล็กแปะอะไรไว้เดย์วะโอเคนะไว้ดีจะอธิบายนะครับ ก็คือ คุณก็รู้จักครับว่าวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับวันวาเลนไทน์คือวันที่ผู้หญิงให้ช็อกโกแลตผู้ชายใช่ไหมหรือว่าให้อะไรก็ช่างนะครับ เป็นของขวัญใช่ไหมไว้เดย์คือวันที่นะครับผู้ชายให้ผู้หญิงนะครับ มันสลับกันครับไวเดย์จะมันตรงไม่รู้ว่าตรงวันไหนไม่แน่ใจครับไม่ได้ หาข้อมูลไว้นะครับน่าจะ วันนี้นะวันที่เท่าไหร่ วันนี้สสสิิบองบสองเดือน มีนาโอเคครับไวเดย์ครับไวเดย์ครับต้องหาข้อมูล นิด นึง นะครับโอเค ไวเดย์ครับ ดู ก่อน มันจะบอกว่าตรง กับวันไหนหรือ เปล่า ตรงกับวันที่ 14 นะครับ14เหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันเอ่อเป็น14มีนานะครับ ไวเดย์นะครับ ก็เป็นสายสเปรชนะครับ ก็ไปดูนะว่าดีแค่ไหนนะครับเพิ่มระดับซะหน่อยก่อนครับ มีเทียมนะครับเรา สักรอบหนึ่งนะครับไปตีนะครับ success ไปดูนะว่าตัวนี้แปลงร่างจะได้เป็นตัวอะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ต้องเก็บให้ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นต้องเป็นตัวนี้แน่ ๆ เลยนะครับ ต้องเก็บให้ได้นะครับนี่นะครับสำคัญมากนะครับ ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บต่อนะครับ ี่เฮ้ยกลายเป็นตัวให้ช็อกโกแลตนะครับจากไว้ดีกลายเป็นตัวให้ช็อกโกแลตเป็นทำไมดิโอ้เยโอเคเยี่ยมมากครับใช้ได้ใช้ได้ครับน่าเก็บน่าเก็บครับ ดูดูดูพลังโจมตีหน่อยห้าแสนตีสี่ล้านครับความเร็วการโจมตีช้ามากครับโรดทำอะไรได้วะอยากจริงอะตีแรงขึ้นปะความเร็วการโจมตีเร็วนะครับแต่ว่าเดินช้าหน่อยหน่อยนะ ความเร็วในการโจมตีช้ามากดีแล้วครับการเคลื่อนไหวเร็วนะครับ ไปลองดูนะครับว่าจะเฮ้ยลืมเอาใส่นะครับโอเคครับเอาสักรอบนึงครับสำหรับดาบนี้ดาบร้อยสี่สี่แล้วกันครง่ายกว่าเยอะนะง่ายกว่าเยอะนะร้อยสี่สี่แล้วที่โดมมันจะมาร้อยสี่สี่ร้อยแปดสิบแต่ละร้อยแปดสิบ น้อยแต่ไปครับที่เราน้อยเรายี่ครับระยะมันที่ขาดน้ำร้อนกันไปไปแล้วไปก่อนเลยเจิมดิดูได้หรือเปล่าประชิดนะครับสเปรดไก่ไหมสเปรดไก่รับตัวตีหัวนะครับ ลัวไหมกับตกกระต่ายมากลัวไหมเออตายตายตายให้หมดซีโรเชงเป็นยังไงเป็นยังไงกับตรงกระต่ายมากลัวหรือเปล่า ก็หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะผมก็จะเริ่มอัดแบบ HD เอ่อ Full HD แล้วนะครับเพราะแต่ก่อนผมอัด HD มาตลอดนะครับตอนนี้ก็จะเริ่ม Full HD แล้วนะครับ ไฟนรกนะครับนรกนะครับแปลว่าเหวนะครับหรือว่าเหวนั่นเองครับ ก็จะไปเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปหาตีเพื่อนสักคนนะครับโอเคนะไม่ว่ากันนะครับเอ๊ะอะไรดีเราตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสเปรชไกลดีนะครับเฮ้ยเฮเยเราก็ไปตีเพื่อนสักหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับ ยนะครับเราตีแถวนี้ได้ปะร้อสี่สี่แล้วกันนะครับสกลน้ำอาริยา กัดจังอยู่ตรงนี้เลยอรไหวายคนเลิกเล่นแล้วนะครับ เดี๋ยวดูแถวนี้ละร้อยห้าร้อยห้าหกมีไหม เพราะแต่ก่อนผมก็เห็นนะผมกัดจงกัดจังอะไรนะครับสโนว์แมนแล้วนะครับก็ไปสักหน่อย่เพราะว่ารังแกดิครับ เอาตรงเนี้ยนี่แหละร้อยเก้าสิบสองครับ อ่าคนนี้แหละครับเร็วเก้าสิบเจ็ดครับมาดูครับเรวีเอ็มซีโอ้โหมันจะเบาๆเลยนะนี้เนี่ยโอ้เย่โอ้ยอดนีนแล้วยังไม่เต็มต่อสู้สักหน่อยครับเรฟเอ็มซีครับเอ๊ะมาแล้วนี่น่าจะมีปัญหาป่าแล้ว เดเนี่ย เออหนูลองลองแสงกลัวไหมลองแสงกลัวไหมมาดิมาดิมาดิมาแล้วจะบอกว่าที่ตายไปแล้วโ้หอร่อยเขาต้องมีอ่อนๆให้นิดนึงนะพอเร็วเยอะกว่า ทำไมลองแสงมันเก่งเลยทำไมตัวลองแสงมันเก่งจังเลยเจอพิษไป เจอพิษไป เป็นยังไงเจอพิษไป ขึ้นเตาขึ้นเตาขึ้นเตาโอ้โหเริ่มไม่ไหวแล้ว เฮ้ย สวยสวยสวยแล้ว สวยแล้วฟรีเซอร์สปอร์ตบูรูแซลลี่มาแล้วแซลลี่เลดี้แซลลี่เลดี้ ยิงไป ยิงไปยิงผมไม่อยากกดซ้ำๆนะผมว่าจะยิงเร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าลำคาญนะครับ เสียงนะครับยกเว้นไม่มีทางเลือกจริงนะครับ จะแพ้แล้วค่อยว่ากันนะครับ ถ้าผ่านไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับค่อยว่ากันนะครับ yes สุดโจนได้ครับเกือบตายครับดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับ ก็คอบี้นะครับอย่าลืมเก็บกันนะครับ ก็มันมาถึงวันไหนเนาะยังไม่รู้เลยนะครับนี่นะครับ ต้องไปดูนะครับกิจกรรมซะหน่อยนะครับ ไม่ได้ดูเลยประกาศนะครับอ่าฮะไม่มีอะไรตรงนี้ ประกาศครับ เงียบเลย วันไว้เดย์ครับ ถึงมีแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับ โอเคครับ มีแค่เดียวมีแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับเราก็เก็บให้ได้ครับก็จะเริ่มเก็บแต่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากในช่วงครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับไม่ลืมนะครับไปลองไปเข้ากันครับเมื่อไปเว็บแบบกิจทีวีคอมนะครับก็จะเข้าไปใน YouTube ผมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ